สำหรับประโยค我希望这份报告能有用แปลว่าฉันหวังว่ามันจะใช้การได้คำว่า我แปลว่าฉันคำว่า希望แปลว่าหวังคำว่า这แปลว่านี้คำว่า份แปลว่าฉบับคำว่า报告แปลว่ารายงานคำว่า能แปลว่าสามารถคำว่า有用 แปลตามตัวอักษรว่ามีใช้ ในที่นี้หมายถึงมีประโยชน์หรือใช้การได้